ครับผมอาจารย์เดชนะศิโรรสยินดีต้อนรับสู่ โมดูล9การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชีครับ การจัดการทรัพยากรบุคคล ผมจะบรรยายในหัวข้อนี้นะครับ แล้วก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของการไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทดอยคำจำกัด และในหัวข้อที่ 2 การเงินและการบัญชีโดยอาจารย์ธัญญีโพธิสารครับ โดยในบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังนี้ 1. ผู้เรียนสามารถเสนอแนะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคล 2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบัญชีในองค์กรธุรกิจได้ คำอธิบายรายวิชา การวางแผนทรัพยากรบุคคล เป็นการมององค์รวมขององค์กร เพื่อให้เห็นถึงความต้องการทรัพยากรบุคคลในระยะสั้นระยะยาว รวมถึงการคาดการความต้องการในอนาคต เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมีความสามารถสอดคล้องกับงาน โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานเข้ามาทำงาน จนถึงพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรขององค์กร เนื้อหารายวิชา 1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล 2. การเงินและการบัญชี 3. ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเงินและการบัญชี โดยในหัวข้อแรกเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวของการวางแผนทรัพยากรบุคคล มีอะไรบ้างนะครับ การวางแผนทรัพยากรบุคคลเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องมององค์รวมขององค์กรให้ออกก่อน เพื่อที่จะได้เห็นว่าในองค์กรเนี่ยเราต้องการคนแบบไหนนะครับในระยะสั้นในระยะยาวต้องการต้องใช้คนแบบไหนบ้าง มันในการมองอนาคตขององค์กรนะครับ ว่าทิศทางขององค์กรจะพัฒนาไปแบบไหน มีวิสัยทัศน์แบบไหนนะครับ เรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคน ที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าคนของเราที่มีอยู่เนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่องค์กรจะไปได้การทำงานเนี่ยก็จะต้องครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเข้ามาทำงานนะครับเพื่อให้มีข้อมูล แล้วก็เข้ามาถึงก็มาเลือกสรรเข้ามาทำงานจนกระทั่งถึงผลจากสภาพของบุคลากร เมื่อพูดถึงเรื่องของการวางแผนทรัพยากรบุคคลเนี่ยเราจะต้องอมองถึงกระบวนการนะครับ ว่ากระบวนการมีอะไรบ้าง บางตำราก็จะมี 4 กระบวนการ บางตำราก็จะมี 5 กระบวนการนะครับ ในที่นี้ก็จะขออธิบายให้นักศึกษาเห็นภาพของ 4 กระบวนการ ก็คือเริ่มตั้งแต่การสรรหาการพัฒนาการประเมินผล แล้วก็การจัดการในเรื่องของการที่จะย้ายที่หรือว่าการเทอร์มินเอตให้พนักงานออกไปจาก ที่ทางานนะครับซึ่งในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องในเริ่มแรกเราก็จะมองเป็นการทำงานในลักษณะของงานเอกสารนะครับ เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปเข้าสู่ยุค HRIS เราก็จะใช้ระบบ Information System ที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ในกระบวนการตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายครับในการสรรหาหรือว่าการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงงานของเราเนี่ยสิ่งที่ทางทีมงาน ของทรัพยากรบุคคลจะต้องมีก็คือจะต้องไปมองภาพรวมขององค์กรให้ออกก่อนนะครับ ว่าภาพรวมองค์กรเราเป็นอย่างไร องค์กรเรามีค่านิยมอย่างไร มีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรนะครับ แล้วก็ในการที่เรารู้แล้วว่าองค์กรเรามีลักษณะบุคลิกเป็นแบบนี้เนี่ยการสรรหาคนก็คือเราก็จะสรรหาคนที่สามารถที่จะเข้ากับองค์กรได้ ในกระบวนการที่จะวางแผนทรัพยากรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าความเหมาะสมของคนเหล่านี้เนี่ย สามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับองค์กรได้หรือไม่นะครับในกระบวนการสรรหาเนี่ยเราก็จะใช้เวลาแล้วก็ต้องทุ่มเทงบประมาณนะครับ เพื่อที่จะละเอียดในการที่จะหาคนที่ใช่เข้ามาอยู่ด้วย เพราะว่าเหมือนกับการแต่งงานกันนะครับ เราต้องการจะอยู่ด้วยกันในระยะยาวกว่าที่จะได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรมาอยู่ได้เนี่ยหลายๆ องค์กรใช้เวลาเป็นหลาย ๆ เดือนนะครับที่จะสรรหา คนที่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับ แล้วถ้าเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้คนที่ไม่ใช่เข้ามาในองค์กรเนี่ยก็จะต้องทนทั้งสองฝ่ายก็คือ เจ้าตัวเองก็จะต้องทนที่จะอยู่กับองค์กร ตัวองค์กรเองก็จะต้องทนที่มีคนที่ไม่ใช่ อยู่ในองค์กรด้วยกัน แล้วก็วันหนึ่งก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีก็สูญเสียทั้งสองฝ่าย ดังนั้นในกระบวนการสรรหาเป็นกระบวนการที่สำคัญที่เราจะหาคนที่ใช่ แล้วก็เขาก็คิดว่าองค์กรนี้ใช่ด้วย แล้วก็ไปด้วยกันได้อย่างสวยงามครับ วิธีในการพัฒนาบุคลากรก็มีหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขององค์กรและเวลานะครับหลายๆหลายๆที่เนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการอบรม หลาย ๆ ที่เลือกที่จะให้ใช้ on the job training หรือเป็นการฝึกงานกับรุ่นพี่นะครับ หรือว่าเป็นการฝึกงานเป็นการเรียนจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นออนไลน์ หรือเป็นออฟไลน์ ซึ่งทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้ระบบอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการประมวลประเมินผลนะครับ ว่าที่เรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้าง มีความเข้าใจหรือว่ามีความพร้อมที่จะเข้าไปทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมนั้นหรือยังนะครับ แล้วก็การ อบรมเนี่ยก็ไม่ได้ทำครั้งเดียวเมื่อเข้ามาทำงาน เมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งก็จะมีการอบรมกลับมารีเทรนหรือกลับมาอบรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ให้สามารถที่จะเติบโตในเส้นทางอาชีพที่วางไว้ได้ครับ เมื่อบุคลากรทำงานนะครับ ก็จะมีการวัดและประเมินผลการทำงานของเขานะครับ ว่าทำงานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะฟีดแบ็กให้เขารับทราบว่ามีอะไรที่เขาทำได้ดี มีอะไรที่เขาจะต้องปรับปรุงอีกและเขาจะได้รู้ว่าสิ่งนี้ทำดีอยู่แล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไป และสิ่งไหนที่จะต้องนำกลับมาพัฒนาหรือว่าหัวหน้าช่วยวางแผนการพัฒนาให้ องค์กรจะต้องมีระบบแบบนี้นะครับเพื่อที่จะ ทำให้คนที่ทำงานในแต่ละกลุ่มแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยได้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเอง เหมือนเราเรียนหนังสือนะครับ เราก็จะต้องรู้ว่าเราสอบวิชาไหนได้ดีแค่ไหน วิชาไหนจะต้องอ่านหนังสือเพิ่ม จะต้องทำให้ตัวเองมีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับที่เดินทางไปต่อข้างหน้าได้นะครับ ซึ่งการประเมินแบบนี้ ก็จะเป็นบางทีแล้วให้หัวหน้าตัวหัวหน้าเองก็จะเป็นผู้ฟีดแบ็กหรือเป็นผู้ป้อนข้อมูลกลับให้กับบุคลากรเพื่อการพัฒนาได้อีกเช่นกันนะครับ การประเมินผลเนี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้ว่าเราทำได้ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยก็ยังจะนำทางฝ่าย HR ก็ยังจะเก็บข้อมูลการประเมินผลนี้ไว้เพื่อที่เมื่อถึงสิ้นปีนะครับ มีการประเมินผลในรอบรอบปีเนี่ยก็จะทำให้ผู้บริหารหรือหัวหน้างานเนี่ยได้ข้อมูล จากการประเมินเนี่ยนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนนะครับที่จะมีการปรับเงินเดือน หรือว่าแบ่งโบนัสให้กับพนักงงานรายปีก็จะอาศัยข้อมูลจากการประเมินผลอันนี้นะครับนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนครับ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปพนักงานก็จะอาจจะมีการตัดสินใจที่พ้นจากสภาพพนักงานหรือว่าย้ายตำแหน่งงานนะครับ ก็ด้วย ก่อนเวลาหรือว่าเมื่อเวลากเกษียณอายุออกจากองค์กรไปแล้ว การปรับโยกย้ายพนักงงาน การแทนที่พนักงงานก็จะเกิดขึ้น การย้ายพนักงงาน หรือการแทนที่พนักงงานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลายอย่างนะครับ เกิดขึ้นจากการเลื่อนตำแหน่งอาจจะอาจจะเป็นการลดตำแหน่ง หรือว่าการสมัครงานไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการเลิกจ้าง การดำเนินงานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะต้องทำให้เกิดความโปร่งใสยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้นะครับ การมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวพนักงานก็จะช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ เนี่ยโปร่งใสแล้วก็ราบรื่นขึ้น ทำให้ลดความเข้าใจผิดและแรงต้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ครับนักศึกษาครับตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับ ว่าเริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาการประเมินผล และบริหารค่าตอบแทนและสุดท้ายก็คือเรื่องของการย้ายงานนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพของระบบ HR ในภาพใหญ่ ๆ แล้วก็ในเนื้อหาจริง ๆ ที่เราจะเรียนต่อไปก็คืออถ้าเราจะใช้ HR IS หรือว่า Human Resource Information System ในระบบงานเนี่ยเราจะ ทำยังไงแล้วก็ทำแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้าง หรือว่าในการทำเนี่ยจะต้องคำนึงคิดคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง ก็จะเป็นลักษณะของการไปสัมภาษณ์นะครับ ผู้บริหารของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด และผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก็จะเป็นกรณีศึกษาที่นักศึกษาจะได้เห็นในคลิปต่อๆไปครับ